Google Slide นอกจากใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ PC แล้ว ยังสามารถใช้งานด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในรูปแบบแอปพลิเคชันได้อีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งใน App Store และ Play Store และเมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Slides แล้วก็จะมีไอคอนแอปพลิเคชัน Google Slides สำหรับเปิดเข้าใช้งาน เมื่อเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Google Slides แล้ว สามารถเพิ่มไฟล์ใหม่ได้ โดยแตะเลือกไอคอนเครื่องหมายบวก เลือกเป็นสไลด์เปล่า โดยแตะไอคอน New Presentation พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วเลือก Create ก็จะแสดงหน้าแรกของ Google Slides Double Tap ที่กล่องข้อความเพื่อใส่ข้อความได้ เลือกข้อความแล้วจัดรูปแบบข้อความที่แถบเครื่องมือ เช่น การทำตัวหนา ตัวเอียง ใส่สีอักษร หรือจัดรูปแบบข้อความเพิ่มเติม โดยแตะเลือกไอคอนสำหรับจัดรูปแบบ เช่น เปลี่ยนแบบอักษรนะคะ เพิ่มกล่องข้อความโดยแตะเลือกไอคอน Insert ที่แถบเครื่องมือ แล้วเลือกไอคอน Text Box นะคะ สามารถปรับขนาดของ Textbox ได้ นอกจากจัดรูปแบบข้อความก็สามารถจัดรูปแบบย่อหน้าได้ที่แถบเครื่องมือเช่นกัน เช่น การจัดวางแนวชิดซ้าย จัดกลาง ชิดขวา หรือการใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สามารถเพิ่มสไลด์โดยเลือกไอคอน Add Slide แล้วเลือกรูปแบบหรือ Layout ของสไลด์ สังเกตที่โครงสร้างชุดนำเสนอในที่นี้จะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอ ว่าจะมีสไลด์เพิ่มขึ้นมานะคะ สามารถคัดลอกสไลด์โดยกดค้างสไลด์ที่โครงสร้างชุดนำเสนอแตะเลือกไอคอน Copy และไอคอน Paste ที่แถบเครื่องมือ สามารถลบสไลด์โดยกดค้างสไลด์ที่โครงสร้างชุดนำเสนอ แล้วแตะเลือกไอคอน Delete ที่แถบเครื่องมือ ส่วนการเปลี่ยนลำดับสไลด์ก็สามารถทำได้โดยการกดค้างสไลด์ที่โครงสร้างชุดนำเสนอ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะคะ ถัดมาการใส่รูปภาพลงในสไลด์ ให้แตะเลือกไอคอน Insert ที่แท็บเครื่องมือ แล้วเลือกไอคอน Image สามารถเลือกรูปภาพได้จากแหล่งเก็บไฟล์ ภาพของอุปกรณ์ หรือจากการถ่ายภาพ ในที่นี้จะเลือกเป็นภาพที่อยู่ในอุปกรณ์นะคะ โดยเลือก from photos แต่เลือกรูปภาพที่ต้องการ แต่รูปภาพในสไลด์ แล้วสามารถจัดรูปแบบรูปภาพได้ เช่น ใส่สีเส้นขอบ แบบเส้นขอบ ขนาดเส้นขอบ สามารถใส่รูปทรง โดยแตะเลือกไอคอน Insert ที่แถบเครื่องมือ แล้วเลือกไอคอน Shape เลือกรูปทรงที่ต้องการ โดยเราสามารถใส่ข้อความในรูปทรงได้ โดยการ Double Tap แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จัดรูปแบบ ข้อความได้เหมือนกับข้อความในกล่องข้อความ สามารถจัดรูปแบบรูปทรงได้ เช่น ใส่สีรูปทรง จัดรูปแบบเส้นขอบรูปทรง กดค้างที่ภาพ รูปทรงหรือกล่องข้อความ แล้วเลือกเครื่องมือเพื่อตัด คัดลอก หรือลบได้นะคะ ถัดมาการใส่การเชื่อมโยงหรือลิงก์ ให้แตะจุดที่ต้องการทำจุดเชื่อมโยง แล้วเลือก insert link จากนั้นเลือกตำแหน่งสำหรับเชื่อมโยงได้ เราก็จะสามารถใช้ Google Slides ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนะคะ